สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF044 EP นี้จะเป็น EP 3 EP 3เราจะพับงานครึ่งหนึ่งออกมาแบบนี้ ให้สังเกตนะคะ ตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นพับครึ่งนะแถวต่อมาจะเป็นตัวพับตรงกัน ตรงกับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็เป็นพับครึ่งค่ะ ตรงนี้ตรงกัน แล้ววิธีกำหนดแขน ให้คุณแบ่งนะคะ ของพี่นะพี่จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครึ่ง แล้วใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้ไว้ใส่ตรงครึ่งลายนะคะ เหมือนกันฝั่งทางนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครึ่ง ใส่ตรงครึ่งลายฝั่งนี้ไว้ แล้วให้คุณเอาสายวัดลองวัดดู วัดที่ต้นแขนคุณก่อน ต้นแขนส่วนที่กว้างที่สุดนะคะ ข้างบนแขนคุณนะคะว่าของคุณก้างกว้างเท่าไหร่ ของพี่นะคะ ถ้าวัดตรงนี้พี่จะได้ออกมาสิบสามเซนรอบแขนตรง โคนแขนส่วนที่กว้างที่สุดข้างบนนะคะต่อจากรักแร้ของพี่ยี่สิบแปดจะใส่พอดี ตอนนี้พี่ได้สิบสามถ้าสิบสามคูณสอง มันจะได้ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกก็ยังไม่ได้นะคะ มันมีวิธีเพิ่มสำหรับเสื้อตัวนี้เวลาเชื่อมต่อพี่จะเพิ่มตรงรักแร้สองช่วงลายอ่า เมื่อกี้เราได้สิบสามพอเราได้สิบสามเสร็จแล้วเนี่ย ลายที่เราเชื่อมต่อ มันจะเป็นลายเดียวกันกับแถวที่สิบค่ะ เราก็วัดช่วงลายที่เพิ่มขึ้นมา ช่วงลายที่หนึ่ง ช่วงลายที่สองพี่จะได้ออกมาสิบเจ็ดเซนสิบเจ็ดคูณสอง จะได้สามสิบสี่อันนี้คือแขนเสื้อส่วนที่อยู่ด้านบนที่เป็นโคนแขนไม่ใช่รักแร้นะคะ เนี่ยค่ะจะได้เป็นเสื้อกว้างขนาดนี้ แขนกว้างขนาดนี้ ถ้าคุณไม่ชอบแขนกว้างขนาดนี้ คุณขยับได้วิธีขยับก็คือขยับหมุดขึ้นมา แต่ของพี่จะเอาตรงนี้คือสิบสามเซนนะคะ วิธีคำนวณคำนวณจากหุ่นจริงนะคะ ไม่จำเป็นต้องเท่าพี่แขนตรงนี้สามารถขยับได้ เพิ่มออกมาได้ลดลงมาได้ แล้วตอนที่เราเชื่อมต่อ เวลาเราเชื่อมต่อ ถ้าเราเชื่อมตรงรักแร้เพิ่มเข้าไปสองดอก สิ่งที่จะได้ออกมาก็คืออกคุณจะต้องเพิ่ม และใต้ท้องแขนคุณเพิ่มเดี๋ยวมาดูวิธีเชื่อมค่ะ พี่จะเริ่มเชื่อมรักแร้จากด้านฝั่งที่เป็นมาร์กเกอร์ สีน้ำเงินก่อน ลายที่เราใช้ถักจะเป็นลายเดียวกันกับตอนที่เราถัก ถักไอคอเสื้อ คอเสื้อนะคะ ของพี่ตรงนี้ โซ่จะเป็นโซ่เก้าฐานจะเป็นฐานสิบ โซ่เก้าฐานสิบนะคะ นั่นแสดงว่าถ้าตรงนี้เราต้องการเชื่อม ใต้ท้องแขนสองดอก เราจะต้องใช้โซ่เก้า คูณสอง วิธีเพิ่ม โซ่เก้าค่ะ คูณสอง เก้าสองสิบแปด สอง สี่ หก แปด สิบ สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด พอได้สิบแปดแล้วนะ มาฝั่งทางนี้ ฐานเราเป็นฐานสิบ เวลาเราเชื่อมต่อ เราไม่เชื่อมต่อด้านนี้นะ เราหันมา ตรงที่เราเชื่อมตรงนี้โซ่จะอยู่ตรงใต้ท้องแขนพอดี ให้ดูจุดนะคะกีบเราเป็นกีบสิบหลัก เพราะฉะนั้นกีบสิบหลักเวลาลงซิงเกิลให้ลงตรงกลางกีบค่ะ ระหว่างนี่นะคะตรงกลาง นับห้าซิงเกิลไม่นับหนึ่งสอง สาม สี่ ห้านี่นะคะ หนึ่งสอง สามสี่ห้าเนี่ยค่ะ ลงกลางกีบ เพราะว่ามันเป็นฐานสิบ ถักซิงเกิล แล้วเราก็ถักโซ่ต่อ โซ่เก้าลง กลางกีบ โซ่เก้าลงกลางกีบค่ะ แบ่งฝั่งขวาห้า ฝั่งซ้ายห้า แล้วแทงลงไปตรงกลางกีบ ถ้าตรงที่ จำนวนแถวของคุณตรงนี้ นะคะ จำนวนหลักของคุณตรงนี้เป็นเลขคี่ ลายมันจะต้องแทงตัวที่อยู่ตรงกลาง ของพี่เป็นเลขคู่ ลายจะถักลงมาแบบนี้ เข้าไปตรงกลางพอดี โซ่เก้าค่ะซิงเกิลโคเชถักแบบนี้นะคะ วนมาจนมาถึงตัวมาร์เกอร์สีเหลือง แถวแรกของการเชื่อมรักแร้ เราจะถักซิงเกิลแล้วก็โซ่เก้าวนมาจนมาถึงตรงมาร์กเกอร์สีเหลือง โซ่เก้าค่ะ แล้วมาดูตรงกลางกีบลงตำแหน่งเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงกลาง ระหว่างหลักที่ห้ากับหลักที่หกถักซิงเกิลแล้วใต้รักแร้ใต้รักแร้เราเพิ่มโซ่เหมือนกับด้านที่เป็นฝั่งสีน้ำเงิน ถ้าคุณต้องการเพิ่มสองดอก เก้าคูณสองได้สิบแปดถ้าคุณเพิ่มสามดอกนะคะ ก็เอาจำนวนโซ่ คูณ ด้วยจำนวนดอกจำนวนโซ่กับจำนวนดอกตรงนี้ แต่ละคนไม่เท่ากัน ถ้าของคุณเชื่อม ถ้าของคุณนะคะ ถักคอเสื้อถึงช่วงลายเดียวกับพี่เมย์ก็คือช่วงลายที่สิบโซ่ที่ใช้คือโซ่เก้าแต่ถ้าเกิดของคุณมาเชื่อมที่โซ่สิบเอ็ดนะคะ มาเชื่อมที่ช่วงที่ช่วงลายที่สิบเอ็ดโซ่ไม่ใช่นะคะ โซ่เป็นโซ่สิบนะดูตามช่วงจังหวะลายด้วยของพี่เมย์ จะเชื่อม รักแร้หลังจากที่เราถักชุดที่สิบแล้ว โซ่ที่เป็นโซ่เก้าไม่งงนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้กลีบที่หนึ่งจับไว้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสองสิบแปดพอได้สิบแปดแล้ว มาดูตรงอีกฝั่งหนึ่งเราไม่แทงด้านนี้นะคะ ถ้าแทงด้านนี้งานจะบิดคุณจะเชื่อมไม่ได้ พลิก งาน มา ตัว มาร์กเกอร์ ตอนนี้แขนห้อยมาด้านนี้เห็นไหมคะ ตัวนี้เป็นตัวเสื้อ หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า เชื่อมระหว่าง หลักที่ห้ากับหลักที่หกค่ะซิงเกิลแล้วคุณปลดมาร์กเกอร์เหลืองออก มาร์กเกอร์จะเหลือตัวเดียวคือสีน้ำเงิน พื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุด แขนเสื้อจะเป็นแบบนี้ สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาก็คือรักแร้คุณจะเพิ่ม ถ้ารักแร้เพิ่มวงแขนคุณจะเพิ่มและคุณจะได้สองดอกตรงนี้ มาเพิ่มให้เป็นตัวรอบอกนะคะ รอบอกของคุณจะเพิ่มขึ้นมาทั้งสองฝั่ง การเพิ่มห่วงตรงใต้ท้องแขน มีผลทั้งแขนและตัวเสื้อนะคะ เพิ่มลดได้ตามความต้องการ ตอนนี้เราก็ถักโซ่เก้าซิงเกิลลงไประหว่างหลักที่ห้ากับหลักที่หกถักแบบนี้นะ ถักวนไปถึงตัวมาร์กเกอร์สีน้ำเงินค่ะ โซ่ที่เราถักอยู่เป็นโซ่เก้านะคะ เวลาเราปิดงาน เราจะปิดงานโซ่เก้าเพื่อให้ลายมันขึ้นตรงกลาง ตรงนี้นะ โดยที่เราจะถักโซ่ห้า พอโซ่ห้าเสร็จแล้วค่ะ ถักพันหัวเข็มสองครั้ง แทงลงไปตรงซิงเกิลโคเชต์งานออกมาจะได้แบบนี้ แถวที่หนึ่ง หน้าตางานจะเป็นแบบนี้นะคะ มาร์กเกอร์เราจะมีอยู่ตัวเดียวคือมาร์กเกอร์ตัวสีน้ำเงิน ตรงนี้เป็นโซ่ที่เราเชื่อม ใต้ท้องแขน อันนี้เป็นแขนนะคะ ตอนนี้เราจะพักงานแขนไว้ แล้วเราจะถักตัวเสื้อวนวงกลม งานออกมาจะเป็นแบบนี้ เราจะถักตัวเสื้อวนวงกลมจบงานตรงมาร์กเกอร์ ลายเราจะถักเหมือนกับตอนที่เราถักคอเสื้อวนวงกลมค่ะ เพียงแค่ ว่าเราจะเว้นช่วงแขน ส่วนที่เราแบ่งไว้ ลายที่เราใช้ถักนะคะ จะเป็นฐานสิบ เราขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สี พอโซ่สี่เสร็จแล้วถักทริปเปิลโคเชโซ่สี่แทนทริปเปิลโคเชหลักกลางนะคะกลีบแรกเราจะขึ้นแบบนี้ ถักทริปเปิลโคเชสามหลัก รวมกับโซ่จะเป็นสี่ แล้วเราลดค่ะ ลดโดยการถักดับเบิลโคเชต์ half double crochet จบด้วย single เป็นครึ่งกลีบที่เราเริ่ม แล้วเรามาดูตรงนี้ นี่นะเรามาดูตัวที่ เราเพิ่มโซ่มาเก้าสองสิบแปดเราจะถักลายลงไปในนี้ทั้งหมดสองช่วงลาย เวลาถักนะคะให้เริ่มช่วงลายที่หนึ่งก่อน ช่วงลายที่หนึ่ง ซิงเกิลไม่นับ นับตัวนี้ค่ะฮาร์ปดับเบิลเป็นตัวที่หนึ่ง ต่อไปดับเบิลเป็นตัวที่สองทริปเปิลเป็นตัวที่สามทริปเปิลเป็นตัวที่สี่ทริปเปิลเป็นตัวที่ห้าทริปเปิลเป็นตัวที่หก ริปเปิลเป็นตัวที่เจ็ดทริปเปิลอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวที่แปด เราจะถักทริปเปิลตรงนี้ทั้งหมดหกตัว ฝั่งขวามือเป็นดับเบิลฮาร์ปดับเบิลแล้วเราลดค่ะ เวลาเราลด ต้องถัก ดับเบิลโคเชก่อน ต่อด้วยฮาร์ปดับเบิลจบด้วย ซิงเกิล ตัวที่หนึ่งหน้าตาแบบนี้ ทีนี้มันมีนิดนึงลายที่เราถักตรงนี้มันจะเป็นโซ่ยาว เพราะฉะนั้นซิงเกิลค่ะ ซิงเกิลจะต้องแทงลงไปตรงโซ่ที่เก้า นับนะ สองสี่หกแปดเก้าแทงลงไปตรงโซ่ที่เก้า เพื่อเป็นการแบ่งงาน เพราะถ้าเราไม่แบ่ง ลายตรงนี้มันจะถูกรูดไปรูดมา นี่นะคะ เราแบ่งแล้วนะหนึ่งลาย ต่อไป ลายที่สองถักเหมือนเดิมค่ะ เริ่มด้วยซิงเกิลก่อน ต่อด้วยฮาร์ปดับเบิลต่อไปดับเบิลโคเชหรือดีซีนับหลักได้สองแล้วนะ ต่อไปหลักที่สามเป็นอาร์หรือปเปิลโคเชทีอาร์หลักที่สี่ร์ หลักที่ห้า tr หลักที่หก tr หลักที่เจ็ด tr หลักที่แปด ถ้าเรานับ tr tr จะมีทั้งหมดหกตัว ตรงนี้เป็น dc ตรงนี้เป็น hdc ปิดงานค่ะ ถัก dc HDC ค่ะ จบตรงนี้ด้วยซิงเกิล ลายออกมาจะเป็นสองแบบนี้สองลาย อยู่ใต้ท้องแขน แล้วพอมาถึงฝั่งทางนี้เราก็ถักลายเราปกติ เหมือนกับตอนที่เราถักคอเสื้อแถวที่สิบ ถักวนไปตามลายค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็น HDC DC ต่อด้วย TR เป็นหลักที่สาม เวลาเราถักนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเป็นตัวจับงาน ไล่งานให้ เรียงกัน ไปหลักที่สี่ TR เป็นหลักที่ห้า TR ค่ะ เป็นหลักที่หก TR เป็นหลักที่เจ็ด TR หลักที่แปด ต่อไป DC HDC Single งานออกมา กีบจะได้หน้าตาแบบนี้ ถักเรียง วนมา จนมาถึง ตรงรักแร้อีกฝั่งหนึ่งรักแร้อีกฝั่งก็จะถัก กีบเหมือนเดียวกันกับ ตัวนี้ ปิดงานแถวที่หนึ่งของการเชื่อมรักแร้ หลังจากที่เราถักกีบชุดสุดท้ายตรงนี้ งานจะวนกลับมาหาตรงที่เราเริ่มต้น ตอนที่เราเริ่ม เนี่ย เราเริ่มแค่ ครึ่งเดียว ตอนที่เราปิด เราจะปิดด้วย ซิงเกิลซิงเกิลไม่นับ นับหลักที่หนึ่งคือ half double double crochet triple crochet สองหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สองจำนวนรวมทั้งหมด ไม่นับซิงเกิลนะคะ ไม่นับซิงเกิลทั้งขวาทั้งซ้าย จะได้ออกมาทั้งหมดสิบหลัก ปิดงานแทงลงไปตรงโซ่สี่ด้านบนที่เราเริ่ม ดึงผ่าน วิธีเริ่มก็เริ่มที่เดิมค่ะ โซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะ วิธีเริ่มจำนวนหลักของเราเป็นเลขคู่นะคะ เป็นสิบ เพราะฉะนั้นตอนที่เราจะถักซิงเกิล โซ่หนึ่งเสร็จแล้วแทงลงไปตรงนี้ ตรงกลางกีบ ถักซิงเกิลดึงขึ้นมา โซ่เราก็จะเป็นโซ่เก้าซิงเกิลลงตรงกลางกีบระหว่างกีบที่ห้ากับกีบที่หก โซ่เก้าซิงเกิลลงไปตรงกลาง ถักวนรอบ หลังจากถักวนรอบเสร็จแล้ว ตอนปิดงาน เราก็จะปิดเหมือนกับตรงที่เป็นแถวที่เราเชื่อม เดี๋ยวจะปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วจะอธิบายวิธีถักเพื่อให้ได้ตัวเสื้อที่เป็นตัวตรงออกมา ลายที่เราจะใช้ถักตัวเสื้อจะเป็นลายเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ที่เราเชื่อมลัอกแร้ก็คือใช้โซ่เก้าแล้วใช้สิบหลัก ถ้าเป็นโซ่เก้าเวลาปิดงานที่เป็นโซ่ งานจะปิดโดยการถักโซ่ห้า โซ่ห้าเสร็จแล้วถักทิปเปิลโคเชคือพัน หัวเข็มสองครั้ง เวลาเราถักพันหัวเข็มสองครั้งใช้สะบัดข้อมือค่ะสะบัดข้อมือข้างขวาเพื่อตวัดไหมเข้ามา แล้วใช้นิ้วกลางข้างขวาเนี่ยกดไว้ ถ้าเราไม่กดมันจะหลุดออกมาจากหัวเข็ม แล้วเวลาเราถักถ้าจะให้งานเราสวยใช้ดันนะคะ ดันหัวเข็มแล้วดึงกลับ ไม่ไม่ใช้ดึงไหมขึ้น แทงตรงซิงเกิลค่ะ พอเราแทง ตรงซิงเกิลเสร็จแล้วรวบทีละสอง สองดันนะคะ ดันแล้วดึงกลับ งานจะเริ่มตรงนี้ เวลาเริ่ม เราจะเริ่มโดยการถักทริปเปิลโคเชหลักที่หนึ่งโดยการใช้โซ่สี่แทน แล้วถักทริปเปิลโคเชสามหลัก หลักที่หนึ่ง หลัก ที่สอง หลักที่สาม นับรวมกับโซ่จะเป็นสี่ แล้วตอนที่เราถักเพื่อจะมาปิด เราจะถักทริปเปิลโคเชตตรงนี้อีกสอง ลายที่เราใช้ถักสิบหลัก มันจะมีทริปเปิลโคเชตอยู่หกนะคะ อันนี้สี่ ทีนี้เวลาเราลด เราก็จะลดโดยการถักดับเบิลโคเชตก่อน ดับเบิลโคเชตแล้วก็ฮาร์ฟ เวลาถักใช้ดันหัวเข็มยาว ดึงกลับมาดันนะคะ แล้วรวบ มันจะมีผลทำให้งานคุณ ตัวของตัวงานตัวเนี้ย มันจะได้ขนาดเท่ากับหัวเข็มที่ใช้ รวบค่ะ ซิงเกิลมันจะมีวิธีถักอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่แนะนำนะคะ ถ้าถักแบบนี้ งานคุณจะแน่นเนี่ยค่ะเอาหัวเข็มโผล่ออกไปน้อยแบบนี้ งานคุณจะแน่นแล้วใส่ไม่สบาย พี่แนะนำวิธีถักแบบนี้นะคะ ดันยาว ดึงกลับ แล้วก็รวบทิปเปิลค่ะ ดันยาวแล้วรวบ มันจะทำให้ตัวเนี้ยอ้วนขึ้นมา ต่อไปดับเบิล นับเป็นหลักที่สองทิปเปิล เป็นหลักที่สาม ดันเข็มค่ะ หลักที่สี่ หลักที่ห้า หลักที่หก หลักที่เจ็ด หลักที่แปด ถ้าดูเฉพาะตัวทิปเปิลโคเชจะมีทั้งหมดหกหลัก เวลาปิดงานถักดับเบิลดันหัวเข็มยาวค่ะ จบด้วย half double และ single ขึ้นกีบใหม่ก็เริ่มด้วย single ก่อน ลายที่เราได้ออกมามันจะเป็นลายสับหว่างกันมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มถัก เราจะถักด้วยลายนี้นะคะ ก็คือโซ่เก้าแล้วฐานสิบ วัดยาวออกมา ต้นแบบนะคะ พี่เมย์จะถักวัดจากหัวไหล่ยาวออกไปทั้งหมดห้าสิบเซน ห้าสิบเซน ต้นแบบของพี่จะยาวเท่ากับสะโพกล่างพอดี ทีนี้ขึ้นอยู่กับหุ่นของแต่ละคนว่าช่วงตัวคุณยาวหรือสั้นวัดได้นะคะ เอาสายวัดวัดตั้งแต่ตรงคอนะคะ ยาวลงไป ว่าของคุณต้องการกี่เซนถักต่อนะคะถักต่ออีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้ดูลาย เรามาดูลายตรงรักแร้นะคะ หลังจากที่เราเชื่อมแล้ว ตอนที่เราถักนะคะ เราถักแบบนี้ ด้านนี้จะเป็นด้านที่เราเชื่อมตอนแรกตรงมาร์กเกอร์ที่ใส่ไว้เนี่ยค่ะ จุดนี้เป็นจุดที่เราเริ่มต้น นี่นะคะ แล้วเราก็เพิ่มโซ่ เพิ่มสองดอกหนึ่งดอกใช้โซ่เก้า สองดอกก็เก้าคูณสอง ถ้าคุณจะเพิ่มตรงนี้สามดอก คุณก็เอาเก้าคูณสาม ทีนี้ขนาดความกว้าง ขนาดความกว้างของดอก ขนาดความสูงของดอกมีผลกับการคำนวณค่ะ เรามาดูว่าความกว้างของดอกพี่เมย์ได้กี่เซน ความกว้างของดอกพี่เมย์ได้สองเซน ความสูงของดอกนี่นะคะ เวลาเราวัดความสูง ความสูงของดอกก็ได้สองเซนเหมือนกัน เราจะถักวนวงกลมแบบนี้ งานจะสับวางแบบนี้นะคะ แล้วก็ลายที่ใช้ก็คือใช้โซ่เก้า ใช้สิบหลัก ถักตรงไปเรื่อยๆ งานจะตรงออกมา แล้วเว้นแขนไว้ก่อน EP ต่อไป EP สี่นะคะ พี่เมย์จะพาถักชายเสื้อก่อน EP ห้าจะเป็นแขน EP หกเราจะเก็บคอนะคะ ตอนนี้เราถัก EP สามถักสูงขึ้นมาค่ะ มันจะเป็นเสื้อทรงกระบอกสูงขึ้นมา ตอนนี้ทรงเสื้อเป็นแบบนี้ ถ้าเราเชื่อมแล้วนะคะ เชื่อมเป็นแบบนี้แล้วนะพี่เมย์แนะนำให้ลองใส่ เราจำเป็นจะต้องลองใส่นะคะ เสื้อที่เป็นเสื้อท็อปดาว เพื่อจะเช็ค อันที่หนึ่งคอ คอกว้างไม่เป็นไรนะคะ คอกว้างดีกว่า คอแคบ คอกว้างเดี๋ยวตอนอีพีสุดท้าย พี่เมย์จะสอนวิธีการเก็บคอให้มันแคบ ที่เราจะต้องเช็คก็คืออันที่หนึ่งรอบอกเราได้ไหมนะคะ เช็ครอบอกเราได้ไหมเช็คแขนว่าล้างไหมถ้าแขนล้างนะคะ วิธีแก้ก็คือเพิ่ม เพิ่มดอกตรงใต้รักแร้ เพิ่มดอกตรงใต้รักแร้ จะมีผลทำให้หน้าอกเพิ่ม ถ้าอกคุณหลวม แขนคุณครับ คุณขยายตรงนี้ ขยายตัวช่วงแขนนะคะ มันสามารถปรับได้หมด ทั้งหมดอยู่ที่หุ่นของแต่ละคนที่ใส่ แนะนำให้ลองนะคะ ลองใส่ ถ้าอกได้รักแร้ได้ ถักยาวต่อค่ะ ความยาวจะวัดจากช่วงไหล่ตรงนี้ ยาวลงไป ต้นแบบของพี่จะถักยาวห้าสิบเซน แล้วอีกห้าเซนที่เหลือตอนท้าย พี่จะขยายลายเพื่อให้มันรับกับสะโพกตอนนี้คุณถักต่อ ตอนที่เราแบ่งนะคะ พี่ย้อนกลับไปตอนที่เราแบ่งลายนิดนึงตอนที่เราแบ่งลายก่อนเชื่อมรักแร้เดิมเลย ตอนที่พี่ขึ้นมันจะมีจำนวนดอกดอกคือตัวนี้นะที่ที่เรานับเนี่ยค่ะจำนวนดอกจำนวนกลีบของพี่มีทั้งหมดหกสิบนะคะหกสิบกีบพี่แบ่งออกเป็นรอบตัว รอบตัวด้านหน้ายี่สิบด้านหลังยี่สิบรวมกันเป็นสี่สิบ แขนข้างละสิบนะคะ สี่สิบบวกกับแขน สองข้างข้างละสิบ เป็นหกสิบ พอ เราแบ่งอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะ เราเพิ่มใต้รักแร้ตรงนี้มา เพิ่มใต้รักแร้สอง นั่นแสดงว่าช่วงตัวเราจะได้ออกมาเป็นสี่สิบ บวกกับสองข้างขวาและบวกกับสองข้างซ้ายเราจะได้รอบตัวออกมาสี่สิบสี่ดอกนะคะ สี่สิบสี่ดอกวนรอบ ขนาดของคุณเท่าพี่หรือไม่เท่าพี่ก็แล้วแต่หุ่นคนใส่ ตอนนี้ถักต่อ เราจะพบกันอีกครั้งที่ EP สี่จะมาขยายริมชายเสื้อค่ะ ตอนนี้คุณถักต่อนะ รายละเอียดอ่านตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ ช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์ YouTube พี่เมย์ เมที่นีแฮนด์เมดค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ